在哪？在哪？ 妈。 ของเขานะคะ ต่กด subscribe ด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ๊งกุ้งกิ๊งให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบายเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะ